วัสดีค่ะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร กันธนาดิดแก้วนะคะ วันนี้จะพามาพบกับผู้ปฏิบัตินะคะ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโปรแกรมแซฟนะคะ จะเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวเพียงดาวพินโยค่ะ นักบัญชีระดับ 4 ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากค่ะ สำหรับงานประจำนะคะที่ใช้ระบบ SAP นะคะในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกนะคะ จะใช้สำหรับการวิเคราะห์งบการเงินค่ะ ซึ่งดิฉันสามารถดึงข้อมูล เพื่อที่จะใช้วิเคราะห์งบ อย่างเช่นจำนวนผู้ใช้ไฟค่ะ รายได้ค่าไฟต้นทุนขาย จำนวนหน่วยขายนะคะ เราสามารถเรียกใช้คีย์โค้ดที่เขาสร้างมาให้ สามารถดึงดูได้ภายในเวลาไม่นานค่ะ แล้วก็สรุปเพื่อให้ผู้บริหารในการตัดสินใจนะคะ ในประจำเดือนสามารถดูงบการเงินงบค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะมาจากแผนกไหนก็ตามนะคะเขาก็จะบันทึกเข้าไปต่างต่างแผนกก็ต่างทำบันทึกค่าใช้จ่ายของตนเองเข้าไป แต่เราก็เป็นผู้มอนิเตอร์ควบคุม แล้วก็สามารถดึงผลประกอบการของสำนักงานออกมาได้ในแต่ละเดือนนะคะ สวัสดีครับ ผม ภูวนายสอนพิชัยนะครับ เป็นพนักงานบัญชีประจำอยู่ที่การไฟฟ้าจังหวัดตากนะครับ วันนี้นะครับผมก็มีโปรแกรมแซฟนะครับที่จะมาแนะนำนะครับ ของผมในส่วนของผมนะครับ ก็จะมีเกี่ยวกับการทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารนะครับทีโค้ดที่ผมที่ผมใช้นะครับก็จะมี ZCMR 001นะครับ เป็นการกระทบยอดรายงานประจำวันนะครับ FB 50นะครับ เป็นการกระทบยอดการลงรายการเดบิตเครดิตนะครับ แล้วก็ ZF 30นะครับ เป็นการกระทบยอดสมุดรายงาน สมุดรายวันทั่วไปครับ การทำงานตรงนี้นะครับ สามารถเรียกดูได้ว่าจะมีรายการที่ ไฟฟ้านำฝาก และธนาคารนำฝาก จะมีจุดแตกต่างกันหลายจุดนะครับ ซึ่งทำให้ผมเรียกดูรายงานและโหลดข้อมูลเข้าในระบบแซฟได้ ระบบแซฟนะครับ จะทำการประมวลผลนะครับ แล้วก็มีการจัดทำรายงาน หาจุดข้อแตกต่างระหว่าง 2 ธนาคารนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางการไฟฟ้าและก็ทางธนาคารนะครับทำให้เราสามารถรู้จุดข้อแตกต่างทั้ง 2 จุดนี้ได้ โดยประจำวันทันท่วงทีเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงาน ในระดับของการได้สัมผัสกับโปรแกรมแซฟนะคะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ